เมื่อเข้าสู่โหมดการตกแต่งร้านค้าเรียบร้อยแล้ว จะพบว่าการใช้งานของเว็บไซต์มีการออกแบบระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ในลักษณะที่เราเรียกว่า WYS IWYG หรือที่ย่อมาจากคำว่า What you see is what you get นั่นคือการออกแบบอย่างไรก็แสดงผลอย่างนั้น ผู้เรียนสามารถมองเห็นผลการออกแบบในเวลาเดียวกันนั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้ โดยมีส่วนประกอบการตกแต่งร้านทั้งหมด 9 ส่วน ซึ่งทุกๆ ส่วนสามารถตกแต่งแยกกันได้ วิธีการเลือกส่วนแต่ละส่วนเพื่อการตกแต่งก็ทำได้ง่าย โดยการนำเมาส์ ไปคลิกในส่วนที่ต้องการตกแต่ง จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบส่วนนั้นๆ และจะมีเมนูบนเทพทูลเป็นตัวช่วยในการตกแต่ง ซึ่งแต่ละส่วนจะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไป การตกแต่งหน้าร้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ส่วนโดยรวมคือส่วนการตกแต่งรวมหรือส่วนพื้นหลัง หากคลิกเลือกส่วนนี้ ด้านล่างของหน้าจอ จะปรากฏเมนูบนเทพทูล ให้ตกแต่ง 5 เมนูได้แก่ เพิ่มวิดเจ็ต เพิ่มเนื้อหาพื้นหลังเทมเพลตและตั้งค่า ส่วนวิดเจ็ตตะกร้าสินค้า เป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากหน้าร้าน แต่ยังอยู่ในส่วนรวม แสดงอยู่ทางขวาบนของส่วนรวม สามารถคลิก แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลย หากเลือกส่วนนี้ ด้านล่างของหน้าร้านจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่งหนึ่งเมนู คือเมนูรูปแบบ ส่วน header เป็นส่วนที่ใส่แบนเนอร์ร้าน ส่วนนี้สามารถใส่ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำจากแฟลชหรือที่มีนามสกุล .swf โดยขนาดของไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 2 เมกะไบต์ และเพื่อความสวยงามของร้านค้า ทั้งแบนเนอร์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ควรมีความกว้างไม่เกิน 960 พิกเซล หากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้าน จะปรากฏเมนูบนเทปทูลให้ตกแต่ง 2 เมนู คือเมนูแบนเนอร์และพื้นหลัง และสามารถเปลี่ยนภาพเฮดเดอร์เป็นภาพใหม่ของร้านค้าได้ โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวก หรือ New แล้วเลือกหาไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ ส่วนเมนูบาร์เป็นส่วนแถบเมนูที่ใช้สำหรับลิงก์ ไปยังหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าแรก หน้าวิธีการสั่งซื้อ หน้าวิธีการชำระเงินเป็นต้น โดยคลิกส่วนเมนูบาร์แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลย หากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้านค้าจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่ง 4 เมนูได้แก่ ตั้งค่า ฟอนต์ พื้นหลัง และรูปแบบ รู้จักกันไปแล้วกับ 4 ส่วนประกอบหลักของการตกแต่งร้าน คือ ส่วนโดยรวม ส่วนวิดเจ็ตตะกร้าส่วนเฮดเดอร์และส่วนเมนูบาร์ยังมีส่วนประกอบหลักอีก 5 ส่วนที่ยังต้องศึกษาและเรียนรู้ ติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะ